การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในรูปแบบที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมไปถึงแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ มีการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำให้การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยค่ะ โดยนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนนั้นสามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นไอทีและไม่ใช่ไอทีค่ะ หลายคนอาจคิดว่า เมื่อพูดถึงคำว่า นวัตกรรมแล้ว จะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่จริง ๆ แล้ว นวัตกรรมที่ใช้ในการศึกษา อาจไม่ใช่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว การใช้วิธีการสอนหรือทฤษฎีการสอนแบบใหม่ ๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เทคโนโลยี เราก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นนวัตกรรมได้เช่นกัน ถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของนวัตกรรมแล้ว เราสามารถให้คำนิยามได้ว่า นวัตกรรมหมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วยแต่เนื่องจากในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้น จึงทำให้มีผู้คิดค้นนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอนมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดแรงจูงใจในการเรียน อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนการสอนด้วยนะคะ จึงทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์วิชวลไลเซอร์เครื่อง LCD เป็นต้น รวมทั้งการใช้สื่อการสอนใหม่ เช่น บทเรียนคอร์สแวร์ การเรียนการสอนผ่านเว็บ e-learning วิดีโอสตรีมมิ่ง รวมถึง Social Media for Learning ค่ะ เราจะพบว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สถานศึกษาแต่ละแห่งนำมาใช้ในการเรียนการสอน โดยมากจะคำนึงถึงความเหมาะสม และความพร้อมของสถานศึกษาเป็นสำคัญค่ะ สถานศึกษาที่มีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์ สถานที่งบประมาณ และบุคลากร อาจเริ่มมีการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาแล้วหลายยุคจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่การใช้กระดานดำ กระดานไว้บอร์ด เครื่องฉายข้ามศีรษะ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ จนมาถึงสมาร์ทบอร์ดเป็นต้น ซึ่งในแต่ละยุคที่มีการนำสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นมาใช้ ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะ ในการจัดเรียนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในยุคนั้น หรือช่วงเวลานั้นๆค่ะ ในทางตรงกันข้าม สถานศึกษาที่ขาดความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์ สถานที่งบประมาณ และบุคลากร อาจมีการใช้เครื่องมือหรือสื่อการสอนต่างๆ ช้ากว่าที่สถานศึกษาที่พร้อมนะคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษานั้นใช้เทคโนโลยีเก่า หรือสิ่งที่ไม่ใช่นวัตกรรม ซึ่งความเป็นจริงแล้วความหมายของคำว่านวัตกรรม ดังที่กล่าวข้างต้น ยังหมายความรวมถึงแนวคิด กระบวนการ การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน นั่นย่อมหมายความว่าอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร และวิธีการ และสื่อต่างๆ ที่สถานศึกษาหนึ่งๆเคยใช้มาก่อนแล้ว อาจจะเป็นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ของอีกสถานศึกษาหนึ่งได้เช่นกันค่ะคำว่านวัตกรรมจึงไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นแค่อุปกรณ์ วัสดุ หรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึง แนวคิดการปฏิบัติ รวมถึงการดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ ผู้สอนนะคะที่อยู่ในสถานศึกษาที่ขาดความพร้อม สามารถที่จะใช้แนวคิด เทคนิค วิธีการ รูปแบบการสอนต่างๆ หรือการนำสิ่งที่ไม่ใช่เทคโนโลยีมาประดิษฐ์ เป็นอุปกรณ์วิธีการสอน หรือสื่อใหม่ๆก็ได้ค่ะ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้เช่นกันค่ะ สำหรับตัวอย่างรูปแบบการสอนใหม่ ๆนะคะ เช่นการสอนแบบห้องเรียนกลับทางหรือ flipped classroom การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หรือ activity based learning รวมไปถึงการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ problem based learning เป็นต้นนะคะ รวมไปถึงการใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่นเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มเล็ก เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นต้น นอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจ จะอยู่ในรูปแบบของสื่อดั้งเดิม เช่น สื่อที่ใช้กระดาษก็ได้นะคะ เพื่อทดแทนเครื่องมือต่างงไอทีนะคะ เช่นการใช้ป้ายสี แทนการใช้คลิกเกอร์ ในการโหวตหรือตอบคำถามเป็นต้นค่ะ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะ ล้วนแต่เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ ซึ่งแน่นอนค่ะ การยอมรับในสิ่งใหม่นั้น ไม่ใช่ผู้สอนทุกคนจะยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีได้ทุกคนนะคะ จะเห็นได้ว่าการยอมรับนวัตกรรม แนวคิดทฤษฎี และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทุกคนไม่ได้ยอมรับในทันทีค่ะ ดังนั้นการที่จะให้ทุกคนเปลี่ยนตนเองมาใช้นวัตกรรม จึงควรที่จะพิจารณา และศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการยอมรับนวัตกรรม ที่ครอบคลุมประเภทของคน กลุ่มคน กับการยอมรับนวัตกรรมเสียก่อนนะคะ นอกจากนี้ยังต้องรู้ถึงธรรมชาติของคนในการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ระยะพัฒนาการของการยอมรับนวัตกรรม รวมไปถึงวิธีการในการที่จะทำให้นวัตกรรมนั้นๆ เกิดการยอมรับจากคนหมู่มากอีกด้วยค่ะ การยอมรับในสิ่งใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยทำเป็นประจำไปสู่สิ่งใหม่ จะไม่ได้รับการยอมรับ จนกว่าผู้นั้นจะเห็นว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์ เหมาะสมกับการนำไปใช้ จึงจะเกิดการยอมรับและค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตนให้ยอมรับ และใช้แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งใหม่ๆเหล่านั้น จากการศึกษาของเอเวอเรตเอ็มโรเจอร์สเรื่องการเผยแพร่นวัตกรรม หรือ diffusion of innovation model แสดงให้เห็นสัดส่วนของการยอมรับนวัตกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะกลุ่มแรกเราเรียกว่า กลุ่มคนแบบอินโนเวเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มนวัตกร กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ต้องการใช้ หรืออยากลองนวัตกรรม แนวคิด วิธีการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ แรงจูงใจสำคัญก็คือ การคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง คนกลุ่มนี้จะยินดีใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ โดยยอมรับกับปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะแรก ๆ ในการใช้สิ่งใหม่ ๆเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การนำสมาร์ทบอร์ดหรือการนำมูกมาใช้ในห้องเรียน กลุ่มนวัตกรจะเป็นกลุ่มแรกที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ในการเรียนการสอนทันที กลุ่มที่ 2 เราเรียกว่ากลุ่ม Early Adopters คือกลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อเห็นคนอื่นเริ่มใช้ และมองเห็นประโยชน์จากนวัตกรรมหรือเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น มีความตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องโน้มน้าว หรือชักจูงให้เปลี่ยนแปลง คิดเป็น 13.5%เ กลุ่มคนกลุ่มที่ 3 เราจะเรียกว่า early majority คิดเป็นประมาณ 34%คนกลุ่มนี้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และมองเห็นประโยชน์จากนวัตกรรม หรือเทรนใหม่ๆที่เกิดขึ้น แต่จะระมัดระวังและใช้เหตุผลในการตัดสินใจพอสมควร เพราะต้องการความมั่นใจว่า เทคโนโลยีนี้จะประสบความสำเร็จ โดยอาจจะดูจากกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีนี้แรกๆ ว่าใช้ได้ผล มีประโยชน์ จึงจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตนเอง กลุ่มที่ 4 เราเรียกว่า late majority คือคนส่วนใหญ่กลุ่มมาทีหลัง คิดเป็นอีก34%คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองช้าที่สุด หรืออาจจะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตนเองในนาทีสุดท้าย ถ้าไม่โดนสั่งหรือบังคับ ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลง หรือคนอื่นเขาใช้จนจะตกยุคแล้ว ค่อยมาเริ่มใช้ คนกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะไม่ตกกระแสหลักไป ซึ่งมากกว่าการคิดถึงประโยชน์ของนวัตกรรม หรือการบริการซะอีก กลุ่มสุดท้ายเราเรียกกันว่าเลกการ์ดซึ่งเป็นกลุ่มที่ล้าหลังคิดเป็น 16%เ ซึ่งมักเป็นกลุ่มผู้มีอายุที่เคยใช้เทคโนโลยีเดิมๆ จนเคยชินไม่อยากเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่ต้องการเรียนรู้ใหม่ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง มักพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้ว และไม่เชื่อในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ แถมบางทีอาจจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสียด้วยซ้ำจะเห็นได้ว่าการยอมรับนวัตกรรม หรือแนวคิด ทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับได้ในทันทีนะคะ ดังนั้นการที่จะให้ทุกคนเปลี่ยนตนเองมาใช้นวัตกรรม จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการยอมรับนวัตกรรมหรือ innovation adoption ที่ครอบคลุมประเภทของคนกลุ่มต่างๆ กับการยอมรับนวัตกรรม นอกจากนี้ยังต้องรู้ถึงธรรมชาติของคนในการยอมรับนวัตกรรมนะคะ ซึ่งได้แก่ระยะพัฒนาการของการยอมรับนวัตกรรมของเขา รวมไปถึงวิธีการในการที่จะทำให้นวัตกรรมนั้นๆ เกิดการยอมรับจากคนหมู่มากอีกด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแนวคิดความสำคัญของนวัตกรรม และการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นวัตกรรมไม่จำเป็นนะคะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ผู้สอนที่อยู่ในที่ที่สถานที่ที่ไม่พร้อม ด้านเทคโนโลยี ก็สามารถที่จะใช้นวัตกรรมที่เป็นแนวคิด เทคนิค หรือวิธีการใหม่ๆใดๆก็ได้เช่นกันค่ะ เมื่อทราบเช่นนี้กันแล้วก็คงเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้สอนนะคะ ที่จะพิจารณาเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอนของตัวเองค่ะ สวัสดีค่ะ